ลมหนาวปลิวผ่านตะวันลับไปอยู่ตรงที่เก่า This I was here before มันหนาวแทบสั่นเหตุการณ์วันนั้นมันหมุนขึ้นมาทำไมฉันคิดถึงเธอ รั้งหนึ่ง เราเคยได้รู้จักกันใช่ไหม ฉันฉันยังอมฉันยังคงจมอยู่กับเธอภาพดีที่ย้อนขึ้นมาตอนเธออยู่ช่วงเวลา มันรู้สึกดีแค่ไหน ความรู้สึกจึงให้เธอมามันคงเปลี่ยนเป็นโชคชะตา ที่มีอะไรงมัคนที่ทำก็คือฉันคนที่ลืมก็คือเธอจำได้บ้างไหมเธอ วันที่เรานั้นจูงมือและที่เธอกอดเขามันอุ่นกว่ากอดกับฉัน บ้างไหมเธอจำไม่ว่าฉันยังอยู่ ความเจ็บปวดทุกความรู้สึก ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากฉันที่ยังไม่ลืมเรื่องราวเมื่อวันเก่า I can't forget the day คนที่จำก็แค่ฉันคนที่ลืมก็แค่เธอจำได้บ้างไหมเธอ ฉันคนที่จำก็คือฉันคนที่ลืมก็คือเธอ จำได้บ้างไหมเธอ วันที่เรานั้นจูงมือและที่เธอกอดเขา ป็นอุ่นกว่ากอดกับฉันบ้างไหมเธอจำไว้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ We were here ได้ขึ้นมาตอนที่ยังช่วงเวลา มันรู้สึกดีแค่ไหนความรู้สึกที่ให้เธอมามันก็เปลี่ยนในโชคชะตาที่มีอะไรบางเมื่อที่เธอกอดเา